ครับ สวัสดีครับ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ปชุดถัดไปนะครับ คืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านก็ได้นะครับในการตรวจสอบความเคลื่อนไหว หรือใช้ในการป้องกันภัยต่างๆ ก็ได้นะครับ เบื้องต้นนะเดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีการติดตั้งนะว่าติดตั้งยังไงครับถ้าใช้รุ่นนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ใช้รุ่นนี้นะครับปกติทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันนักศึกษาสามารถทำการขันน็อตออกก่อนนะครับ เมื่อขันน็อตแล้วนะครับ จะเปิดดูข้างในนี้ครับนักศึกษาจะพบว่าจะมีสายอยู่ทั้งหมด3เส้น คือสายเส้นสีน้ำตาล สีน้ำเงินและเส้นสีแดง เดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งกันนะครับ ว่าโหลดของเราเนี่ยจะทำงานได้หรือไม่ครับ อาจารย์นำชุดวงจรนะครับ ติดตั้งในชุดของอในบอร์ดก่อนนะครับ เพื่อทำการทดสอบดูนะครับวิธีการติดตั้งนะ อันดับแรกครับ สายที่มีไฟฟ้าเข้าก็คือสายเส้นสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับน้ำเงินและน้ำตาลนะจะมีไฟฟ้าเข้านะครับ อาจารย์ก็ทำการจ่ายไฟลงไปก่อนนะ ในการสถานการณ์การติดตั้งจริงนะครับนักศึกษาอาจจะเดินสายที่ยาวขึ้นก็ได้นะครับ แต่นี่การติดตั้งแบบจำลองนะหรือแบบทดสอบเท่านั้นเองนะครับ เมื่อครู่เราพูดว่าสายที่มีไฟฟ้าเข้าคือเส้นสีน้ำตาลและเส้นสีน้ำเงินนะครับนะครับ คราวนี้อาจารย์ก็นำสายเส้นนี้ครับ ไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะครับ ให้มีไฟฟ้าเข้าแบบนี้นะครับ ต่อไปครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับก็ทำการต่อลงไปครับ อันนี้เป็นแค่การทดลองนะ เดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะต่อจริงให้ดูครับนะครับ จะมีการเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะครับเส้นสีน้ำเงินครับ ต่อเข้ากับสายไฟเหมือนกันนะครับ นี่คือจุดรับไฟฟ้าที่เราจะเข้ามาในนี้นะครับ เส้นต่อไปครับ เส้นสีแดงคือไฟออกครับ คือการควบคุมจากสวิตช์แล้วครับออกมาข้างนอกครับอาจารย์จะต่อโหลดก็คือหลอดไฟนี้แล้วกันนะนะครับ ต่อโหลดคือหลอดไฟนะครับ ต่อขับเส้นนี้นะเส้นสีแดงนะครับ ต่อไปเลยสายเส้นหนึ่งนะครับ ก็ต้องเข้ากับโหลดเหมือนกันครับ ในที่นี้คือเส้นสีน้ำเงินนะครับ เราจะต่อจากจุดนี้ก็ได้นะครับ หรือจะมาต่อยังจุดตรงนี้ก็ได้ครับเพราะเป็นเส้นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเส้นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับอาจารย์นต่อตรงนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นการทดสอบว่าวงจรของมันเนี่ยทำงานได้จริงนะครับ อ่ะเมื่อทำการต่อเสร็จแล้วครับเราทำการทดสอบดูนะครับนะปิดให้เรียบร้อยนะครับพอเราทำการทดสอบนั่นเองนะครับ ก่อนติดตั้งจริง อาจารย์จะเปิดไฟนะครับ นี่คือจ่ายไฟฟ้าเข้าไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างครับ ตัวนี้ครับเขาบอกว่าสามารถจับระยะทางได้ถึง 12 เมตรครับนะครับ หากมีวัตถุการเคลื่อนไหวในระยะ12 เมตรนะครับไฟจะติดแบบนี้อัตโนมัตินะครับ ตอนนี้เรารอสักครู่นะเดี๋ยวให้มันดับดูครับเดี๋ยวเราทดสอบว่ามันรับการความเคลื่อนไหวได้12 เมตร หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจารย์ตัดออกไปก่อนนะครับ ครับเมื่อเราทำการต่อวงจรเรียบร้อย ตอนนี้อาจารย์ทำการทดสอบนะครับ โดยการที่ต่อวงจรแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวนะครับ จากเซ็นเซอร์ตัวจับเนี่ย จะทำการให้หลอดไฟติดได้ซึ่งนักศึกษาสามารถไปทำการแอพพลายได้ เป็นวงจรไซเลนได้เป็นวงจรอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราทำการทดสอบดูนะ ว่าจะทำไง เดี๋ยวจันกดสวิตช์ก่อนนะครับนะครับ แรกเริ่มนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านในรัศมี 12 เมตรนะครับ ก็จะทำให้หลอดไฟติดได้แบบนี้นะครับนะครับมันจะดีเลยเวลาไว้สักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็สักครู่เนี่ย วงจรก็จะดับไปครับ เอาโอเคครับ ดับแล้วนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับของการทำวงจรตรวจจับนะครับ ความเคลื่อนไหวนะนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับ โอเคครับ